Jai right. เพลงจะขอก็รีบมาขอ้าจ้า 平平不让咱们发个那感觉事？哎，去！喂喂，去！哎，咱们那那不搞风啊？ คนสวยฝีมือแก้มตบอกน้สวยลูกสาวก็สวยแกงอร่อยถูกใจจากลาพ่อเลิาแลนะเลิกจากกันแล้วอย่าลุกพ้นเื่อไปมีงานแล้วคงไม่พบกันละม่ฝากใจของคนเครืไฟไว้ด้วย boy. time it was ผู้หญิงอีกนะเออสแท้วันนั้นเราสิความแน่ตกเป็นแลรักแลกลับมาไมเด็ดพอดีที่ไม่รักพี่น้องก็จเป็นลูกน้อยรักพี่น้องมีกัเพื่อร่างกายชน รอบด้วยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะจ๊ะครับ